มาถึงที่พัฒนาการด้านที่1เลยนะคะคือพัฒนาการด้านร่างกายของวัยรุ่น เราก็พบว่าอวัยวะหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการด้านอื่นๆ ทั้งอารมณ์สังคมสติปัญญาที่จะตามมา คือเรื่องของระบบการเปลี่ยนแปลงของสมองของวัยรุ่นค่ะ โดยทั่วไปสมองของมนุษย์ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆนะคะ แต่ว่าในในในบทเรียนรู้อันนี้เนี่ยเราพบว่ามี 2 ส่วนหลักๆที่ มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่างๆ และอารมณ์ของความเป็นวัยรุ่นนั่นคือสมองสองส่วน สมองส่วนที่ 1 เราเรียกว่า สมองส่วนคิดหรือสมองส่วนหน้าที่เราเรียกว่า cerebral cortex ส่วนนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คิด วิเคราะห์แยกแยะใช้เหตุผลจนเกิดการพัฒนาและเจริญเติบโตงอกงามทางปัญญา ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใหญ่ต่างๆ ต้องการให้ส่วนนี้ของวัยรุ่นเกิดขึ้นอย่างมากนะคะ และส่วนที่ 2 ที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคือส่วนของลิมบิกหรือที่เราเรียกว่าสมองส่วนอยาก ส่วนนี้จะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความจำการเรียนรู้ และสัญชาตญาณพื้นฐานเพื่อการอยู่รอด เช่น การกินอยู่หลับนอน สืบพันธุ์ต่อสู้หรือถอยหนีนะคะ ทีนี้เราลองมาโฟกัสกับสมองทั้งสองส่วนที่มีความสำคัญคือสมองส่วนคิด ที่เราเรียกว่าซีเบ b r a คอร์เทกกับสมองส่วนหยากที่เราเรียกว่าส่วนของลิมบิกของวัยรุ่นนะคะ เราก็พบว่าการทำงานของสมองจะประกอบด้วยเซลล์ประสาทในการทำงานเชื่อมต่อ และก็การทำงานการเชื่อมต่อเนี่ยจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและการเจริญงอกงามทางปัญญาของทั้งสองส่วนและด้านอารมณ์ด้วยนะคะสมองของมนุษย์ จะมีเซลล์ประสาทหรือนิวรอนเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านเซลล์ทำงานเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ในสมองของวัยรุ่นเราพบว่าขนาดของสมองส่วนของลิมบิกเนี่ยประมาณ 20%เมื่อเทียบกับสมองส่วนคิดที่ถ้าเทียบร้อยเนี่ยมีถึง 80%นั่นหมายความว่าอะไรคะ นั่นหมายความว่าธรรมชาติของสมองถูกพัฒนาให้มนุษย์ทำงานโดยใช้สมองส่วนคิด คลุมสมองส่วนอยากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากใช่ไหมคะพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็น่าจะสบายใจได้ แต่ไม่อย่างนั้นค่ะ เราก็พบว่าในสมองทั้งสองส่วนเนี้ยถูกพัฒนาเมื่อเวลาที่แตกต่างกัน จึงทำให้เกิดปัญหาปัญหาเกิดขึ้นได้ยังไงคะเราพบว่าสมองส่วนอยากถูกพัฒนาขึ้นมา แค่เพียงถ้าเทียบ 100%เนี่ยเราพบว่าสมองส่วนอยากมีเพียง 20%ในขณะที่สมองส่วนคิดที่คลุมอยู่เนี่ย มีขนาดถึงประมาณร้อยละ80%ของของสมองทั้งสองส่วน และเราก็พบว่าในวัยรุ่นสมองส่วน อยากที่เราต้องการให้เขาทำงานได้น้อยลง หรือนำไปสู่ความเสี่ยงต่าง ๆเนี่ยเราพบเรากลับพบว่ามันจเจริญเติบโตที่อายุเริ่มต้น 13 ปี เราพบว่า 13 ปีสมองส่วนนี้จะแมททัวหรือมีวุฒิภาวะจะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ แปลว่าเกิดความเสี่ยงใช่ไหมคะในขณะที่สมองส่วนคิด ที่ผู้ใหญ่ต้องการให้วัยรุ่นมีมากขึ้น ใช้เหตุผลมากขึ้น วิเคราะห์ไต่ตรอง การตัดสินใจต่างๆ เพื่อให้เกิดความรอบคอบยิ่งขึ้น เรากลับพบว่ามันจะเจริญเมื่ออายุ เจริญเจริญมาเรื่อยๆ นะคะ จนจะเจริญเต็มที่เมื่ออายุ 25 ปี แปลว่าอะไรคะ แปลว่าถ้าเราทิ้งสมองไว้เนี่ยทั้ง2สส่วนในการทำงานที่ไม่ประสานสัมพันธ์กัน เราพบว่า ถ้าเราปล่อยให้สมองส่วนคิดถูกทำงานเต็มที่เมื่ออายุ 25 ปี ขณะที่เราปล่อยให้สมองส่วนอยากทำงานที่อายุ 13 ปี ทั้ง2สส่วนเมื่อไม่มีความสัมพันธ์กันเด็กมีโอกาสเสี่ยง ที่จะเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ตามมาได้อีกมากมายนะคะ คุณลักษณะอันนี้เราจึงเป็นที่มาของคำว่า วัยรุ่นมักใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลหรือความคิดต่างๆ อันนี้คือถามว่ามันเป็นเพราะอะไรบอกไม่ได้ เพราะธรรมชาติของวัยรุ่นถูกสร้างให้เป็นเช่นนั้นเอง แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยอื่นๆ ควรจะเข้าใจในส่วนนี้ที่จะทำให้เขาเนี่ยอยู่ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะ อีกความน่าสนใจหนึ่งของความเป็นวัยรุ่นในเรื่องเกี่ยวกับสมองนะคะ เราก็พบว่า วัยรุ่นสมองของวัยรุ่นเนี่ยไม่เรียนรู้ด้วยวิธีการบอกให้ทำหรือบอกให้ไม่ทำวัยรุ่นจะมีลักษณะอันหนึ่งคือเขาไม่เชื่อ เพราะนี่คือคุณลักษณะที่โลกกำหนดให้เขาบอกว่าเขาต้องพิสูจน์ทราบ เขาต้องเชื่อมโยง เขาต้องทำงานเองเพื่อจะให้เห็นว่าอันไหนคือสิ่งที่ดีใช่หรือไม่ใช่สำหรับตัวเขาเอง ดังนั้นการที่ผู้ใหญ่บอกให้เขาทำหรือไม่ทำสิ่งใด วัยรุ่นมักจะต่อต้าน เพราะสมองของเขาถูกบอกว่าต้องพิสูจน์ เท่านั้น ดังนั้นเนี่ย อีกอันหนึ่งก็คือที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งนะคะ เราก็พบว่าในสมองของวัยรุ่นทั้งสองส่วน มีส่วนหนึ่งที่สำคัญที่เขามักจะเรียนแบบผู้ใหญ่หรือคนรอบด้านที่เขาชื่นชอบ เพราะก็ต้องการหาเอกลักษณ์ของตัวเอง สมองส่วนนี้ของเขาเราเรียกว่ามิเลอร์นิวรอนค่ะ เป็นสมองส่วนของเซลล์สมองที่เป็นกระจกเงา มิเลอร์แปลว่ากระจก นิวรอนแปลว่าเซลล์สมอง เซลล์สมองที่เป็นกระจกเงาที่จะทำให้วัยรุ่นเนี่ยไม่เรียนรู้จากการถูกบอกให้ทำ แต่เรียนรู้โดยการเรียนแบบพฤติกรรมที่เขาชื่นชมยินดี และเขาเชื่อมั่นว่าพิสูจน์ทราบแล้วว่า มันเหมาะสำหรับเขา ดังนั้นคำกล่าวที่ว่า แบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอนใด ๆ จึงตอบโจทย์ว่า ตัวนี้คือสิ่งที่มาที่ไปของประโยคนี้ได้อย่างชัดเจนนะคะ ห็นไหมคะ น่าสนใจมากประเด็นอีก ประเด็นประเด็นหนึ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกทุกท่านควรจะทำความเข้าใจและต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ คือกฎอันหนึ่งของธรรมชาติของสมองวัยรุ่น และในกลุ่มวัยทั่ววไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่น คือกฎของการถูกใช้และไม่ใช้ เราพบว่าสมองส่วนนี้ ส่วนคิดวิเคราะห์ถ้าไม่ถูกใช้ บ่อยๆ หมายความว่าผู้ใหญ่ไม่กระตุ้นให้เด็กคิดวิเคราะห์ หรือใช้เหตุผลตรรกกะบ่อยๆ สมองส่วนนี้จะถูกทำลายที่เราเรียกว่าพรุนนิ่งเป็นกระบวนการกำจัดขยะ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มของวัยรุ่นนะคะ และเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และเราพบว่าสมองจะปฏิเสธส่วนที่ไม่ถูกใช้ เพื่อจะให้มีที่ว่างที่มีจำกัดสำหรับบริเวณที่ถูกใช้ นั่นหมายความว่าถ้าเราไม่กระตุ้นให้เขาคิดวิเคราะห์ สมองส่วนนี้ก็จะหายไปและหยุดทำงาน แล้วการที่จะกลับเข้ามาใช้ใหม่ หรือแก้ไขใหม่เป็นไปได้อย่างยากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ถ้าเรา ปล่อยให้สมองส่วนอยากหรือส่วนที่มีเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ สัญชาตญาณกินอยู่สืบพันธุ์ หรือการการมีอารมณ์ต่างๆ เข้ามามากมาย ซึ่งแม้ผู้ใหญ่ไม่ได้พัฒนาเขา แต่ว่าโดยธรรมชาติเขาพัฒนาขึ้นมาเอง ก็จะยิ่งทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะคะ เราก็พบว่าอีกอันหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ สมองของผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกัน สมองของผู้หญิงเรามักจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะจำรายละเอียดต่างๆ ได้เยอะมาก และสามารถจดจำได้อย่างละเอียดละออมีความไวต่อความรู้สึกและอารมณ์เศร้าน้อยใจเสียใจ คิดมาก ผิดหวังได้มากกว่าผู้ชาย นั่นเป็นเพราะว่าสมองผู้หญิงมีสมองส่วนที่เราเรียกว่าคอปัสแคลอซัมซึ่งเป็นส่วนที่พันระหว่างซีริบัมนะคะที่นำไปสู่ระบบลิมบิก ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ได้มากกว่าผู้ชาย เราจึงพบว่าผู้หญิงจะมีอารมณ์ของความไวต่อความรู้สึก ได้มากกว่าในขณะที่ผู้ชายจะมีส่วนของสัญชาตญาณการเอาตัวรอดได้มากกว่าผู้ชายจึงไม่ค่อยเจ็บปวดและไม่ค่อยมีความรู้สึกเสียใจเศร้าใจได้มากเหมือนกับผู้หญิง เป็นไงบ้างคะ การรู้เรื่องสมองแบบนี้ทำให้เราเข้าใจความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นไหมคะ อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่เราพบว่าน่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ การ การคอนเน็กชันหรือการเชื่อมต่อของสมองต่างๆ เราพบว่าในผู้ใหญ่ จะดีกว่าวัยรุ่นถึง 3,000 เท่า ดังนั้น เราจึงพบผู้ใหญ่จึงมีความสงบนิ่งจากประสบการณ์และการเชื่อมโยงของสมองที่ดีกว่าวัยรุ่น จึงทำให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ได้มากกว่าวัยรุ่นทั้งหมดนี้พอจะทำให้เราเข้าใจความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นนะคะว่าเขาต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆ ที่จะมีเข้ามาอีกอย่างไร ถ้าได้รับความเข้าใจก็จะทำให้วัยรุ่น ผ่านเรื่องราวสามารถเอาชนะธรรมชาติที่ไม่เอื้อ แต่ส่งเสริมธรรมชาติที่เอื้อได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น